ริงๆแล้วโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยมีการรักษาได้หลายอย่างมากทั้งการใช้ยาแล้วก็การผ่าตัด การใช้ยาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้แล้วก็สิ่งที่คนไข้ต้องการเป็นหลักอย่างเช่น ต้องการแค่เรื่องของอาการปวดหรือว่าประจำเดือนมาเยอะ หรือว่าต้องการที่จะมีบุตรหรือเปล่า ทั้งหมดนี้นี่เป็นปัจจัยที่เราจะต้องมาพิจารณาในการรักษา การใช้ยาก็อาจจะเป็นการใช้แค่ยาแก้ปวดก็ได้นะคะ หรือในบางคนจำเป็นต้องใช้ยาที่มี ส่วนผสมของฮอร์โมนนะคะอย่างเช่น ยาคุมกำเนิดนะคะ หรือว่ายาฉีดที่เป็นฮอร์โมนตัวอื่น ๆ สุดท้ายแล้วถ้าใช้ยาเราไม่ได้ผล หรือว่ามีภาวะที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดการผ่าตัดณ ปัจจุบันเป็นถือว่าเป็นมาตรฐานและในการผ่าตัดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็คือ ต้องเป็นการผ่าตัด2กล้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันถ้าเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ก็จะใช้เป็นการผ่าตัด2กล้องทั้งหมดเลยค่ะ